um na tak to muangin lem lệ to hong lem lệ to Música na lo na hi ding hi up na tan to wa ngin lem le lo Todo